ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน n i s จากแลบสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น มีการใช้สารเคมีและพลังงาน เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ ตอนนี้หลายที่จึงหันมาใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอค่ะ นอกจากช่วยลดการใช้สารเคมีแล้วยังช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ นักวิจัย สวทช และโรงงานสิงห์ทอธนภัยสารร่วมกันพัฒนาเอนไซม์เอนอีสเอนไซม์สารพัดประโยชน์ที่ใช้แทนสารเคมี ในการกำจัดแป้งและสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ช่วยลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้าย ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการแบบเดิมเหมาะจะนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในระดับอุตสาหกรรม ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องจักรใดๆ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้น และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สวทช อยู่ระหว่างการทดสอบกระบวนการผลิตเอนไซม์เอนอิสในระดับภาคสนามร่วมกับบริษัทเอเชียสตาร์เทรดจำกัดเพื่อวางแผนพัฒนาเอนไซม์เอนอิสให้เป็นเอนไซม์ทางการค้า และจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไปวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช และโรงงานสิ่งทอธนภัยศาส์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000